ละเท่าไหร่นะค่ะ เดี๋ยวหมอจะใช้ตัวแฟตบอมอ่ะฉีดให้ มันจะได้ลดลงไป แต่ว่าต้องอธิบายว่าตัวแฟตบอมเนี่ย ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วแบบโหสวยเลย ปกติแล้วหมอจะแนะนำให้ทำสัปดาห์ละครั้ง อาจจะสักสองสามครั้งสามสี่ครั้งแล้วแต่ปริมาณไขมันที่เราต้องการลด แต่จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกควรจะแบบเออไขมันตรงแก้มลดนิดนึงหน้าก็จะดูแบบว่าเป๊ะมากขึ้มินติมากขึ้นไขมันตรงนี้ ตัวยาที่หมอจะฉีดให้เป็นตัวแฟตบอมที่ใช้สำหรับลดไขมันเฉพาะส่วน ค่ะ ฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะตรงไหนที่มีไขมันใช้ลดได้หมดเลย อืแล้วก็ไม่เจ็บไม่บวม เห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรก ตัวยาแฟตบอมของหมอเนี่ยจะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่ต้องกลัวเรื่องของ side effect ที่มันจะไม่ดี หรือว่าทำให้หน้าหย่อนหลังจากไขมันลด เพราะมันจะช่วยกระชับด้วย ถ้าอะไรที่หมอเลือกแล้วเนี่ย ราะว่าทุกตัวของในคลินิกจะต้องเอามาใช้กับหน้าหมอได้กับหน้าคนในบ้านหมอได้รับประกัน ตัวนี้สามารถใช้ลดได้ทางแก้มโหนกแก้มที่ใหญ่ๆจากไขมันนะใช้ลดกับแบบคนไข้ที่หนังตาตกตกไขจากไขมันเยอะๆอะค่ะได้ผลดีนะเราใช้ยาน้อยด้วยวดาถุงใต้ตาเยอะๆอ่าใช้ลดได้เหมือนกัน คือก็เป็นทางเลือกนึงคือถามว่ามันจะดีเท่าผ่าตัดไหมไม่หรอก แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัด คือแก้มระดับเนี้ยหมอแนะนำว่าให้ฉีดครั้งข้างละสามเข็ม มันจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกคืออาทิตย์หน้าเนี่ยนายกลับมาหาหมอเนี่ยแล้วหมอให้เปรียบเทียบรูปแบบก่อนฉีดเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันหายไปไขมันมันมันหายไป แล้วมันดีขึ้นส่วนเนียงเนี่ยหมอใช้ประมาณ่เข็ม ซึ่งสี่เข็มเป็นสี่เข็มที่ไม่ได้เยอะ แต่ก็ไม่ได้น้อยกำกำลังแบบกลางกับานกลางอ่ะค่ะอย่างนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันใช่นนี้ถือว่าค่อยเป็น ค่อย ไปลอง ยา